เรามาดูกันต่อในตอนที่2ที่นะคะว่าการเชื่อมเสียงพูดระหว่างคำในภาษาฝรั่งเศสนั้นมีลักษณะอย่างไร การเชื่อมเสียงพูดระหว่างคำในภาษาฝรั่งเศสมี3กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มแรกคือการเชื่อมเสียงแบบบังคับหมายถึงไม่เชื่อมไม่ได้ มีหลักดังนี้ กรณีที่1คำที่ขึ้นต้นด้วยสระที่ตามหลังคำไวยากรณ์เหล่านี้คือ à une, des, les ces montons sont mais ces nouveaux. Leur au aucun tout quel quel, quelque. และ l e วเล t ทุกตัว ยกตัวอย่างเช่น un ami, แปลว่าเพื่อนชายคนหนึ่ง ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยว่า un ami, une amie, แปลว่าเพื่อนหญิงคนหนึ่ง ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยว่า une amie. des arbres แปลว่าต้นไม้หลายต้น ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยว่า des arbres les enfants แปลว่าเด็กๆ ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยว่า des enfants ces écoles แปลว่าโรงเรียนเหล่านี้ ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยว่า ces écoles mon école แปลว่าโรงเรียนของฉัน ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยว่า Mon école Ton ordinateur แปลว่าคอมพิวเตอร์ของเธอ ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยว่า Ton ordinateur Son intelligence แปลว่าสติปัญญาของเขา ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยว่า Son intelligence Mes étudiants แปลว่าบรรดานักศึกษาของฉัน ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยว่า mes étudiants d e s élèves แปลว่าบรรดานักเรียนของเธอ ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยว่า d e s élèves กรณีที่สองคือคำสรรพนาม il elle nous vous i l s elles เมื่อตามด้วยคำกริยาที่ขึ้นต้นด้วยสระ จะต้องมีการเชื่อมเสียง ยกตัวอย่างเช่นีเล็กแปลว่าเขาเป็นหรือเขาอยู่ ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยว่า อินแล หรืออินเลเอลแปลว่าหล่อนมีออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยได้ว่าเอล e a n ซ u s a แปลว่าพวกเรามี ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยได้ว่า ยูซาวง โดยเสียงซอโซจะต้องออกเสียงสั่นเป็นเสียงซดในภาษาอังกฤษ vous êtes แปลว่าคุณเป็นหรือคุณอยู่ ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยได้ว่า vous êtes โดยเสียงซอโซจะต้องออกเสียงเป็นเสียงซดในภาษาอังกฤษ ils ont แปลว่าพวกเขามี ออกเสียงตามคำอ่านภาษาไทยได้ว่า ils ont โดยเสียงซอโซจะต้องออกเสียงเป็นเสียงซดในภาษาอังกฤษ ในกรณีการออกเสียงเป็นเสียงแอธรรมดากับเป็นเสียงแซดจะให้ความหมายที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิง เนื่องจากภาษาฝรั่งเศสจะมีคำว่า ils sont แปลว่าพวกเขาเป็นหรือพวกเขาอยู่ จะออกเสียงเป็นแอธรรมดา ซึ่งคำอ่านในภาษาไทยจะเขียนว่าอินสงเพื่อให้เกิดความแตกต่างระหว่างเสียงซอเสือและซอโซซึ่งกำหนดให้เป็นเสียงแซดในภาษาฝรั่งเศส